รียมตัวที่จะออกไปในแฟนมีตภาคเหนือของเรานะคะมันต้องขอเรียบร้อยอะไรโอ้โห สวัสดีค่ะน่าเป็นคุ้นนะคะ อยากรู้แล้วใช่ไหมว่าเป็นใครเสื่ยบ้มของเราค่ะทุกคนดีไปดีไปดี ไม่ใช่นางงามแล้ว และนี่คือมิสแกนไทแลนด์สนามบินแทบแตกนะคะ ตอนแรกว่ากิีดดังแล้ว แต่พอเห็นจีจีเดินออกมา โอ้ my god โอ้ my ไหนสอนพี่อุตำเมืองไหนอมาเจ้า นาดเลยน่ารักขนาดเลยแม่ตะกั้มบอตะกั้มบอทักทาใหญ่ก็จะบอกว่ามาในทีมเออ่เสาใต้สลิปเนาะยังไม่ค่ะไดอยู่ต่อเลยดีไหมยังปล่ให้ตัวฉัน อะไรครับเนี่ยอตกใจตกใจดูดูเรียวอะคะตกใจโอ้เรียวมาก ตอนนี้ก็กำลังขึ้นหน้าขึ้นผมนะคะ เราเตรียมตัวที่จะออกไปงานจันนี้ภาคเหนือของเรานะคะช่วงที่กำลังจะไปที่ห้องอีกห้องหนึ่งห้องหนึ่งตัวจะพาไปดูว่าแบบจะเจอใคร เจอใครเอ่ยหนึ่งนะสาวหนึ่งโอ้โหสาวเหนือสาวเหนือมันต้องขอ่เรียบร้อยอร่รนะปะต่อยอนโอ้โหไม่ถึงดอกไม้เดี๋ยวเราจะสปายกันนะคะว่าในห้องมีใครปกปกปกมันเดี๋ยวแล้วมันมีกิ่งมันมีกิ่งมันมีกิ่งอ้าวเหรอโอเคไม่เป็นไรมันตูงแงมอยู่อ๋อเหรอสิ่งไรตอนนี้เขาแต่งหน้ากันอยู่ พี่ค่ะน่าคุ้น้นะคะ อยากรู้แล้วใช่ไหมว่าเป็นใครไม่บอกหรอกนั่งดูไปจนกว่าจะถึงพรุ่งนี้เช้าเฮ้ยนานอไปเล่นล้อเล่นนะคะ ดูจากชุดนะคะครับเอ่อเป็นชุดนอน ลายสนุปปี้สีฟ้าให้ดูแว็บหนึ่งแกละให้ดูชุดให้ดูชุดอยู่ เป็นชุดแบบของคนคูคนเท่ คนที่แบบว่าดูมีอำนาจนะคะ เพราะฉะนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นะคะ นอกจากเสียเบิ้มของเราค่ะทุกคนเเสียเบิ้มเสียเบิ้มวงเสียเบิ้มอยู่นี่ครับไปดีไปดีไปดีว่าอยากให้เราไลฟ์คืนนี้ เพราะว่ากลัวพวกเราแบบเมา เสียบูดเลย กินแอลกอฮอล์อย่าให้แอลกอฮอล์กินเรากินแอลกอฮอล์เชียงใหม่เสียนึกว่ากินนมตาหมีเอาตังไปทำอะไรตังเ้อมาก เเสีมีอเาอากระเป๋าตังค์เสียมากุชชี่ อยู่ข้างเตียงเอากระเป๋าตังค์เสียมา เอาเท่าไหร่ เสียให้แบงค์เทาอย่าตกใจโอ้โห เสียค่ะขอบคุณค่ะตรงนี้มันเป็นงานที่มันเป็นงานโอ้มันเป็นฟอนไอ้น้องไปไอ้ปัดดี สวัสดีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มีมิทติ้งเซนทันเชียงใหม่อยากให้ทุกคนมาเจอเยอะ แต่คิดว่าหลังจากเทปนี้ไปเนี่ยก็น่าจะเลยไปแล้วไปขอนแก่นแล้วแหละไปขอนแก่นแล้วนะคะ ใครที่ไม่ได้มาก็ยังแบบว่าได้ดูกันทั้งบ้านเนาะกลุ่มปิดเขาเรียกว่าอะไรมิทติ้งที่พวกเราแบบตั้งใจกันมาก ก็มีธีมกันตลอดคิดธีมพยายามจะคิดนู่นคิดนี่ให้แบบแฟนคลับได้มีอะไรว้าวแล้วก็มีความสุขที่ได้ดูพวกเราตอนนี้ก็กำลังแต่งหน้าอยู่สังเกตจากทรงผมเอาตอนนี้ก็คือ ไม่ใช่นางงามแล้ว และนี่คือมิสแกนไทยแลนด์ต้องเข้าใจ้วยนะ อย่างที่บอกว่า เสื้อผ้าหน้าผมเขาเนี่ยจัดเต็ม แล้วก็ครีเอทเป็นแบบทรงใหม่ เป็นสีใหม่ชุดใหม่อะไรเงี้ยใหม่ๆ เรื่อยๆ เลยนะคะ เพื่อที่จะเป็นการแบบว่าเซอร์ไพรส์คนดูนะคะ ให้ได้เห็นลุคต่างๆที่ เราได้แต่งกันอะไรอย่างเงี้ย ก็คือจะสื่ออีกอย่างหนึ่งว่าเราไม่ใช่แค่นางงาม แต่เราก็คือเป็น เออเป็นตลกใช่เราสามารถเป็นได้ทุกอย่างจริง ๆ เป็นนางงามนางแบบ เป็นนักแสดง เป็นตลก เป็นแบบเอนเตอร์เทนนะคะ ให้ทุกคนเนี่ยแบบได้มีรอยยิ้ม ได้มีความสุขกันนะคะ คือจุดเป้าหมายของพวกเราไม่ใช่แค่ขายสวยอย่างเดียว เราไม่ได้ขายแบบโห เป็นนางงามที่ดูแล้วมันดูแบบไม่มีอะไรให้ติดตามอะไรเงี้ยเราอยากให้แบบไม่อยากให้คนลืมเอาง่ายๆถ้าเป็นนางงามเนี่ยยุคสำหรับสำหรับเราในยุคนี้นะ2022 มันต้องเป็นอะไรที่สามารถที่จะอันดับแรกก็คือเป็นโรลโมเดล ให้กับเด็กรุ่นใหม่ได้ แล้วก็สามารถที่จะสร้างความสุขรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้กับคนที่แบบมาติดตามูเพราะว่ายุคนี้เนี่ยเนาะชมพูมันเครียดมากหลายสิ่งหลายอย่างเศรษฐกิจเอ่ย สภาวะโลกเอ่ยต่างๆอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเราสามารถที่จะส่งมอบคืนความสุขให้กับคนดูได้ นั่นคือจุดเป้าหมายของเราเหมือนกันเหมือนกับที่ไดโนเสาร์ที่เราแบบใส่มาอะไรเงี้ยปุกปิกน่ารักมากเลย ใครจะคิด ะคิดว่ามิสแกรนด์ไต้แลนด์นะคะ จะออกมากับชุดไดโนเสาร์นะคะ น้องจีจีสีฟ้านะคะ เป็นที่ถูกอกถูกใจของชาวเชียงใหม่มากๆเลย สนามบินแทบแตกนะคะ ตอนแรกว่ากีดดังแล้ว แต่พอเห็นจีจีเดินออกมา โอ้ม่กอดโอ้ม่อย่างเงี้ย เออเราเห็นเราก็ยังแบบว่าเซอร์ไพรส์เลยแล้วคนดูล่ะ จะไม่เซอร์ไพรส์ได้ยังไงใช่ไหมทำไมวันนี้เสียเบิ้มมีสาระจังท่าที่จะหล่อแล้วก็มันก็ต้องมีจุดชอบคนข้างที่สเปกเลยเราเราเราเราจะไม่เล่นตลกหรอกโอ้ดูช่างดูหน้าช่างด้วยดูหน้าช่างด้วยขำๆตลอดเวลาไม่้บ้าหรือเปล่าใครจะมาขายขำกันตลอดเวพูดนิดหน่อยเนี่ย มันก็ทำให้แบบสาวหลงได้มันก็ทำให้แบบสาวหลงได้มันก็ทำให้แบบสาวหลงได้อยากเป็นเฮมไมโอนี่จะเสกให้พี่มารักกันหนตายโอ้ยตายแล้ว ตายฉะน้นเนี่ยเราเราเราต้องลดลงบ้างอะต้องต้องจริงจังเบานิดนึงก็คนบอกว่าลดลงบ้างแผ่วลงบ้างแค่นี้ก็จะแฟนคลับจะแย่แล้วอะไรเี้ เขาหลงกันหัวปลาหัวหัวปั๊มชมพู ครับ อยากไปดูสเตชันต่อไปไหม ยังไงคะชาลอตชาลอตดูด้วยเขาทำอะไรอยู่เอาไปเอชาลอตอยู่ไหนชาลอตหนูไม่อยากเป็นแบบนี้แล้วว่าหนูไอคอนเอาตัวจริงเราไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกไม่เอาจริงๆหนูคิดลุกนะ ต่ที่เห็นนะคือการแสดงหนูไม่ได้ขายขามจริงๆหนูเป็นคนแบบหนูขายสวยนั่นแหละก็ดูจีหน้าตาแบบรูปร่างหนูเป็นคนสวยเพราะฉะนั้นเราจะมาขายขมได้ยังไงเธอขอลุกแบบกุลสตรีสิสามสองหนึ่งแอคชั่น่ไม่ถึงหรอกน้องชาวิตี้ ไม่อยู่อย่างยังรับกำลังคอโอเสียงมันจ้าซะเหลือเกิน นารออยู่ห้องไหน อยู่ห้องไหน อยู่สองสามศูนย์ศูนย์ละนิดสี่ตอนนี้กำลังแบบว่าอัดคลิปเขาจะเข้าไปถ่ายรีบเปิดไปรีบเปิดไปรีบเปิดไป ไม่ทันไม่ทันแล้วทีน่าได้มา ได้มานี่นะคะเคล็ดลับความสวยของชาลอตนะคะ ก็คือการได้กินไดโนเสาร์นั่นเอง แต่เมื่อเช้า เมื่อเช้าเราไม่เรียกเราไม่เรียกไดโนเสาร์อ่ะ มากอ่ะจีจีก็ได้ แค่น้อย แค่น้อยจีจีตัวหนึ่งแค่น้อยแม่ค่ะหนูอยากกินแค่น้อยเขาเป็นแบบสาวแบบผมสองสีเป็นไฮไลท์นะคะเากินอะไรปาท่องโกค่ะเปาท่องโกยอดฮิตเลยนะ มาเชียงใหม่ก็คือแบบต้องมากินปัท่องโกโอเน่งโอเน่งร้านดังเขาเปิดลำโพงดำดำเขาเปิดลำโพง ใช่ดูือไลน์ดักแล้วก็โกนมาช่วงนี้มันก็เป็นช่วงในการแบบขึ้นหน้าขึ้นผมนะคะเราก็กำลังจะไปแบบว่าส่วนพี่ชมก็จะขึ้นเจียงนอนแล้วค่ะใช่พี่ชมก็ขอหลับขอลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะไม่ใช่ล้อเล่น ยังเหรอเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่เราจะไปขึ้นเวทีมิดอังกฤษกันกับแฟนคลับในภาคเหนือนะคะ ก็สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดอะไรเข้าตาก่อนที่จอตัดให้หนูได้นะได้ตัดเข้านะ สำหรับใครที่ดูแล้วแบบปลื้มจิตปลื้มใจไม่อยากพลาดคลิปดีๆ นะคะก็อย่าลืมกด subscribe subscribe นะคะไม่มีใครช่วยแก้เลยเห็นไหมมุกมันก็แปลกระสุอใช่สับสไครหนึ่งสองสามแอคชนสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดคลิปดีๆนะคะ ก็อย่าลืม subscribe สับสไครอ๋อโอเคโอเคช่วยขังให้เขาหน่อยเร็วท่อยู่ในแบทเนี่ย ขำจังเลย เยี่ยมเลย เยี่ยมเลยร้องเลยเหรอ ก็มาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปนะคะ แล้วก็กด subscribe อย่างที่บอก เพื่อที่จะได้เห็นความเป็นไปของสาวๆ พวกเรานะคะ ว่าจะมากันในงานไหนรูปแบบไหน อะไรอย่างเงี้ว่ายเราจะแบบ ได้ออกงานแล้วมัต้องมาแต่งหน้าตั้งแต่ตีห้าแลคะใช่เรื่องหลังมีบสองแล้วยังไม่เสร็จเลยอ่ะฉลอดปิดนะปิดคลิปนะอ่ปิดอ่ะปิด่ะปิดแล้วอ่ะปิดแล้วนี่ปิดแล้วขอบคุณค่ะอาบายเมื่อขอลาไปก่อนบายสวัสดีค่ะ เจอกันสวัสดีน้าได้ค่ะบายบายบายบาย ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็กำลังจะลงจากตรงนี้นะคะ ไปสู่เบื้องล่างข้างนั้นคือทำไงดีอะเรามันแบบมันตัวเต็งเนาะใช่ไหมเจดียังไงพี่สาวเรามันตัวเต็งเลยเดี๋ยวลงไปเนี่ยแบบไม่ต้องกรีดเยอะพี่สาวเราก่อนเออดูดูทำอะไรไม่ได้นะทำอะไรไม่ได้นะ ใครจะทำอะไรแล้วมันกลับมาคือถ้าจิ้มอะเลือดออกนะ มันเป็นตาลูกสาวนี่ลูกสาวตาบอดด้วยเลยนะ ได้ค่ะก็แมแมดี้ออกไปแล้วไปดูกันได้รอติดตามกันได้เลยบอกเลยว่าเราเราทำเต็มจ๋าแล้วนี่ก็คืร้องของเรื่องวันนี้ก็คือเสื้อที่ตัวตึงตัวตจี๊ดเลย เพราะว่าดูเจ๊เราสวยขนาดนี้นี๊ขนาดนี้ขนาดนี้เอวดีขนาดนี้ เชียงใหม่ต้องรู้จักแน่ว่าไฮดี้ภูเก็ตอ่ะเป็นยังไง คนเขารู้ว่าของดีภูเก็ตอาอยู่ตรงนี้จากใต้จะหลดเหนือ ของดีภูเก็ตอยู่ตรงนี้่าเจ้าเป็นสลายเจ้า เป็นสลายเจ้าตื่นเต้นกว่าเจ้าตื่นเต้นเจ้า ไหนขอที่อุตยำเมืองหน่อยได้ไหมเจ้าอ่าน่าักขนาดเลยน่าฮักขนาดเลยแมนหรือว่าสกัมบอสกัมบอแมนสกัมบอเพราะว่าอะไรสกัมบอก็คือว่าน่ารักจังเลยอ่า เพราะว่ามันคือคำที่เราต้องใช้เฉพาะมาก ๆ ใช่ เราจะใช้แบบว่าธรรมดาไม่ได้สตัมบอกมาสิแบบสะบัดไหมใช่ไหม มันหลอกหนูสินี่หรอโอ้เกือบโดนละ เกือบโดนพี่ฟ้าละ แล้วก็ดีใจค่ะที่ได้มาเยือนเชียงใหม่นะคะพักน้อยหลายพักพระเจ้าพักหลายก็น่ารักจะบอกว่ามันในจริงเสาใต้สลิดนกสลิดนกเสาใต้สลิดนกยังไม่ค่ะได ต่อเลยได้ไหมอย่าปล่อยให้ตัวฉันไปฉันก็รู้ทังหัวใจฉันยิที่เธอหมดล้อนทคครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับทีมนี้ ตอนนึ่ต้องต้องขอชมเหมือนว่า ไอ้แง่ง Wi-Fi ของหนูนี่ันคือมันมันใช้ได้มันแย่งมันแย่งจุดเด่นมากทำให้พี่ไม่ได้โฟกัสเรื่องเรื่องเพลงเลย แต่ว่าชอบชมพูตรงที่ว่าพี่ช่างที่เอาขนหางยูนิคอร์นมาใส่ที่หัวเพื่อดูแต่ว่ามาดูดี มีสไตล์แล้วก็มีสไลยนะคะเราก็กำลังจะทำการ กไลายเซนนะคะ ไลายเซนพร้อมค่ะพร้อมค่ะโอ้เรียงกันเข้ามาเลยพร้อมสมัครเลยนะ มาเลย Thank you. subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือน ช่อง Grand TV เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆจากเรา